สวัสดีค่ะ พี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้นะคะ จะเป็นระบายของคอกระเช้า เราจะใช้เสื้อคอกระเช้าที่เป็นเสื้อคอกระเช้าสำเร็จรูปนะคะทรงเสื้อคอกระเช้าที่เขาทำออกมา ก็จะเป็นตัวที่ มันมีการทำระบายเป็นตรงนี้ค่ะ แล้วก็แขนเขาก็เก็บมาแล้ว เวลาเราถักช่วงเราจะถักอยู่สองช่วงนะคะ ช่วงที่หนึ่งก็คือระบายที่เป็นด้านนอก แล้วช่วงที่สองก็คือการเก็บคอด้านใน ตอนที่เราถักระบายช่วงด้านนอกเนี่ย เราจะถักจากด้านในออกมา ด้านในออกมาแล้วงานมันจะพลิกออกมาแบบนี้เป็น เป็นลายที่เป็นลายด้านถูก ดูรายละเอียดได้ในคลิปนะคะ ตอนที่เริ่มต้น พยายามเริ่มต้นให้มันอยู่ตรงประมาณหัวไหล่ เพื่อที่เวลาที่เราจบงานแต่ละแถวเนี่ย ตัวช่วงต่อมันจะไปซ่อนอยู่ตรงหัวไหล่มันจะมองไม่เห็น หลังจากที่เราถักระบายริมออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะถักเก็บคอ ถ้าใครไม่ชอบคอที่มันเป็นคอตื้นขึ้นมาก็ ช้ระบายเดิมตรงนี้แล้วจบงานได้เลย ของพี่พี่ถักเพื่อเก็บคอให้คอมันตื้นขึ้นมาอีกนิดนึงเวลาเราถักเก็บคออันสุดท้ายที่เป็นคอด้านในเนี่ย เราจะเก็บด้านถูกนะคะ ก็คือด้านที่เราเห็นตรงนี้เลย พี่ถักสูงขึ้นมาตรงนี้สี่แถว ในคลิปจะบอกรายละเอียดวิธีการถักทีละแถวค่ะ แล้วก็ผังก็จะลงไว้ที่บล็อกลิงก์บล็อก อยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอคลิปเป็นคลิปตัดต่อนะคะ ถ้าไวไปกดหยุด ดูไม่ทันก็กดย้อนค่ะ ดูอุปกรณ์แล้วลงมือถักได้เลยค่ะ อุปกรณ์ที่เราใช้ถักชิ้นงานตัวนี้ อันที่หนึ่งจะมีไหม ไหมจะใช้ไหมเบอร์ยี่สิบหรือเบอร์สิบหกก็ได้นะคะ ของพี่ต้นแบบพี่จะใช้ไหมคอตตอนซอฟต้นแบบที่พี่ใช้จะเป็นเบอร์ยี่สิบ เข็มโคเชพี่จะใช้เข็มโคเชหัวขนาดหนึ่งจุดห้ามิลค่ะ เป็นเข็มเบอร์สอง ถ้าของคุณเป็นคนที่แรงมือแน่นนะคะ เข็มโครเชต์ตรงเนี้ย สามารถขยายได้ถึงหัวขนาดสองมิลทีนี้ถ้าเป็นไหมเบอร์สิบหกไหมเบอร์สิบหกเข็มที่ใช้ได้ก็คือตั้งแต่หนึ่งมิลถึงหนึ่งจุดสองห้าค่ะ ลองเลือกใช้ดู แล้วก็เสื้อคอกระเช้า เป็นเสื้อคอกระเช้าที่เขาถักคอสำเร็จมาแล้วนะคะ ไซส์นี้เป็นไซส์ S ค่ะ อุปกรณ์เรามีเท่านี้ เดี๋ยวเรามาดูลาย แล้วก็เริ่มต้นถักกันค่ะ ลายที่จะใช้ถักเสื้อคอกระเช้านะคะ แล้วก็แต่งริมพี่จะใช้ลายนี้ เดี๋ยวตอนที่เริ่มต้นเราจะเริ่มต้นโดยการที่ขึ้นเป็นช่องโซ่ก่อน เงื่อนไขของลายตัวนี้ หลังจากที่ขึ้นเป็นช่องโซ่เสร็จแล้วเนี่ย หลักนะคะ ตรงช่องโซ่จะยังไม่นับแถว แถวหนึ่งพี่จะ เริ่มตั้งแต่แถวตรงนี้นะ งานมันจะถักวนวงกลมแล้วจบงานทีละแถว เงื่อนไขก็คือจำนวนหลัก หลักคือตัวนี้ค่ะ สัญลักษณ์ตัวนี้คือดับเบิลโคเชนะคะ หรือ F หรือพอหนึ่งคอที่เราเรียกกัน หนึ่งหลัก สองหลัก สามหลักสี่หลัก สี่หลักจะเป็นหนึ่งลาย หนึ่งลายริม เพราะฉะนั้นถ้าเราถักตัวโซ่วนรอบจำนวนโซ่ของเราทั้งหมดรวมกันจะต้องหารด้วยสี่ลงตัวค่ะ เราจะถักโซ่ก่อนเราถึงจะมาถักลาย ลายนี้พี่เมย์จะเอาลงไว้ที่บล็อกของพี่เมย์ ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ให้คุณเปิดผังลายตัวนี้ประกอบด้วย เวลาพี่ถักพี่จะอ่านผังลายก่อน แล้วลงมือถักนะคะ จะได้อ่านผังเป็น สัญลักษณ์ที่ใช้ถักจะมีดับเบิลโคเชนะคะดับเบิลโคเชก็เป็นตัวลักษณะตัวทีแล้วมีขีดแบบนี้ ตัวที่เป็นจุดดำๆที่เราเห็นคือโซ่ สัญลักษณ์ด้านบนสุดที่เป็นไอตัวสามเหลี่ยมตัวนี้คือการถักปุ่ม แล้วก็ที่เราจะเห็นอีกอันหนึ่งก็คือ เป็นเหมือนตัว V ตัว V คือการถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงไปในหลักลายมันจะถักเป็นวงกลมแล้วจบงาน ตัวสัญลักษณ์ตัวดำๆตัวนี้คือแถวที่ จบงาน เดี๋ยวเปิดผังนี้ประกอบ เข้าไปที่บล็อกของพี่เมย์คุณจะเห็นผังลายผังนี้ค่ะ ตัวลักษณะของเสื้อคอกระเช้ามันจะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะ แล้วก็มีการถักเก็บดินเรียบร้อย อันนี้เป็นด้านโชว์งานที่เขาถักมาแล้ว ทีนี้เวลาเราเริ่มอะค่ะ เราจะเริ่มจากด้านใน แล้วเราถักเพื่อให้งานตัวเนี้ย มันย้วยออกไปอีกด้านหนึ่งพี่ใส่มาร์กเกอร์เข้าไปตรง ใกล้ๆกับหัวไหล่ เพื่อให้ตัวตะเข็บที่เรามีการจบแถวเนี่ย มันถูกซ่อนอยู่ตรงไหล่ จะได้ไม่เห็นชัด เราจะถักเพื่อปิดงานนะคะ เรามาดูตรงช่องนะ เวลาเขาถักเขาจะถักเก็บริมมา แล้วก็จะมีสองช่องอยู่แบบนี้ เราจะถักลงไปที่ช่องแรกค่ะ ถักลงไปตรงช่องแรกเพื่อรวบไอตัวด้านบน นี่นะคะ ไหมอยู่ ไหมอยู่ด้านในแบบนี้ ดึงไหมขึ้น แล้วถักโซ่สาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชนะคะดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอ ถวแรก พี่จะขั้นด้วยโซ่สอง แล้วถักเก็บเศษไหมมา ถักเก็บริมมาค่ะ ขั้นด้วยโซ่สอง แถวนี้ยังไม่นับเป็นแถวที่หนึ่งของผังลาย พี่จะถักเพื่อเป็นฐานสำหรับการถักก่อน เราถักคอด้านในนะ วิธีสังเกตคอด้านในตรงนี้เป็นตะเข็บเห็นไหมคะ โซ่สองค่ะ ดับเบิลโคเชพี่ถักเก็บสีเดิม เพื่อให้แถวนี้เป็นฐานสำหรับการถักแถวต่อไป เวลาเราถักนะคะ เงื่อนไขก็คือตัวจำนวนหลักรวมทั้งหมดเราจะต้องหารด้วยสี่ลงตัว จำนวนหลักคือตรงไหนจำนวนหลักก็คือตัวที่เราถักดับเบิลโคเชต์ตัวเนี้ย อันเนี้ยนับเป็นหนึ่งตรงโซ่นี้นะนับเป็นหนึ่งสองสามสี่ ห้าจำนวนหลักรวมค่ะ นับรวมกันทั้งหมดจะต้องหารด้วยสี่ลงตัว พี่ถักโซ่สองนะ แล้วก็แทงลงไปตรงช่องระหว่างเลยค่ะ ตรงนี้เขาทำริมไว้อยู่แล้ว แต่เราไม่ได้ใช้ริมที่เขาถัก เราจะถักฐานเราก่อน ถักฐานพี่ก็ถักค่อมตัว ค่อมตัวเดิมเขาเลย ลงไปในช่องนี้เลยค่ะ ถักแบบนี้วนรอบค่ะ แถวที่หนึ่ง แล้วเดี๋ยวเรามานับจำนวนหลักกันว่าเราได้เท่าไหร่ เราถักดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สอง วนมาจนมาถึงตรงจุดที่เริ่มต้น ของพี่นับจำนวนหลักรวมได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยหลัก หารด้วยสี่จะได้ยี่สิบห้าลายดอก ปิดงานค่ะ แถวต่อไปก็ยังไม่ถือว่าเป็นแถวลายนะ พี่จะปรับแถวลายก่อน แล้วเดี๋ยวพอถึงแถวลายเราถึงจะไปดูตัวแพทเทิร์นปิดงานตรงนี้ค่ะ เราจะแทงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม ห่วงจะขึ้นมาสามห่วง เราจะรวบพร้อมกัน ปรับลายอีกรอบหนึ่ง แถวต่อไป เราจะถักด้วย ดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สามตรงนี้จะเป็นโซ่หกนะคะ โซ่สามมันจะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งถักลงไปตรง กลางช่องดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สามเพื่อขยายลาย แถวแรกเราจะเป็นโซ่สอง แถวที่สองเราเป็นโซ่สาม เพื่อให้งานมันกลางออกมาก่อนแล้ว แถวที่สามเราถึงจะไปดูผังลายค่ะ แถวที่หนึ่งจะเป็นตัวคำนวณลาย ตัวหลักจะต้องรวมกันแล้วหารด้วยสี่ลงตัว แถวนี้เป็นตัวปรับดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สาม แถวที่เราจะปรับตัวฐานลาย แถวที่สองจะเป็นการถักโซ่สามแล้วก็ดับเบิลโคเชปิดงานเหมือนกับตอนที่เราปรับแถวลายแถวที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งโซ่หนึ่งค่ะ แต่นี้มันเพิ่มโซ่หนึ่งมานะ โซ่หนึ่ง นับขึ้นไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม ถักดับเบิลโคเชค่ะ ต่อไปเริ่มลายแถวที่หนึ่ง ดูตามผังลาย แถวที่หนึ่งพี่จะถักเหมือนกับ ฐานที่เราปรับ ขึ้นด้วยโซ่หก ถักดับเบิลโคเชลงไป หลักต่อไปจะเป็นโซ่สามกับดับเบิลโคเชต์ถักลงไปกลางช่อง ลายมันจะค่อย ๆกลางออก ถ้าเราถักด้วยโซ่สี่งานมันจะกลางออกมากเกินไป โซ่สามค่ะ ถักดับเบิลโคเชต์ลงไปตรงกลางช่องโซ่ โซ่สามดับเบิลโคเชต์ ถักวนรอบมา แล้วเดี๋ยวเราจะปิดงานแถวที่หนึ่งคลิปที่ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ ดูประกอบกับผังลายนะคะ ปิดงานแถวลาย ถ้าเราดูจากตรงนี้มันจะเป็นแถวที่สามแต่ถ้าดูตามผังของพี่จะเป็นตรงนี้ อันบนสุดจะเป็นแถวที่หนึ่งปิดงานโดยการถักโซ่สาม แล้วแทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ ดึงผ่าน สองแถวด้านล่างเป็นการปรับลาย แถวที่สามจะเป็นแถวที่เริ่มงาน ต่อไป เราจะเริ่มถักโดยการขึ้นโซ่สาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง แล้วเราจะถักลงไปที่หลักเดิม ขึ้นมามีสาม รวบสอง รวบสองแบบนี้เรียกดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สาม เราจะเริ่มถักลาย โดยการถักดับเบิลโคเชสองหลักลงไปในช่องโซ่ สามชุดค่ะ อันนี้ชุดที่หนึ่ง อันนี้ชุดที่สอง ตอนนี้เป็นชุดที่สาม ตัวที่สี่จะเป็นโซ่สาม แล้วถักดับเบิลโคเชตัวเดียว หนึ่งชุดจะเป็นแบบนี้ มีสองตัวอยู่สาม หนึ่งตัวอยู่หนึ่งขั้นด้วยโซ่สาม พี่จะถักให้ดูแค่สองชุดนะคะขึ้นชุดที่สอง โซ่สามดับเบิลสองหลัก โซ่สาม ดับเบิลสองหลักลงไปในช่องโซ่ โซ่สาม โซ่สามดับเบิลตัวเดียว แล้วก็โซ่สาม หนึ่งชุดลาย จะเป็นแบบนี้ ถักวนรอบตามจำนวนของชุด ที่คุณขึ้นตั้งแต่ตรงแถวแรก แล้วงานจะวนกลับมาปิดตรงนี้ค่ะ ถ้าแถวที่หนึ่งนะคะ เรานับตัวจำนวนหลักแล้วหารด้วยสี่ลงตัวเนี่ย แถวที่เราเริ่มถังลายมันจะจบลงตัวพอดีเห็นนะคะ ลายมันจะลงสี่พอดี ของพี่จะลง ลงโดยการที่ถักสามคู่หนึ่งหลัก แล้วงานจะจบตรงนี้ค่ะ จบด้วยโซ่สาม แทงลงไปตรงโซ่สาม แล้วดึงผ่าน แถวต่อไปเราจะเลื่อนห่วง เลื่อนห่วงครั้งที่หนึ่ง เลื่อนห่วงครั้งที่สอง เราจะถักจุดแยก จุดแยกของลายตรงนี้เราจะถักโซ่สาม แล้วก็ดับเบิลโคเชตโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชตหลักที่หนึ่ง แล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชตลงไปอีกหนึ่งตัวดีนะ ขั้นตรงกลางด้วยโซ่สองถักดับเบิลโคเชตลงไปอีกสองตัว งานที่เป็นจุดแยกหน้าตาจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะข้ามมา ข้ามช่อง ถักจุดแยกเหมือนเดิม ดับเบิลโคเชสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สอง ตรงนี้ก็เป็นดับเบิลสองหลัก ต่อไปเป็นโซ่ สาม โซ่สาม จะถักดับเบิลโคเชลงไปที่ฐานของตรงที่เป็นตัวเดียว แล้วก็โซ่สาม ลายจะมีแบบนี้ หนึ่งชุด มาดูชุดที่สองพอโซ่สามเสร็จแล้วเราจะถักตัวฐานแยกก่อน ฐานแยกจะถักดับเบิลสองตัวดับเบิลโคเชต์ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ถักอีกสองสองตัวขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็สองตัว ข้ามช่องค่ะสองตัว โซ่สอง ตรงนี้สองตัว โซ่สาม ถักดีสี่โซ่สาม หนึ่งชุดลาย ถักวนมาค่ะ ปิดงานแถวที่สามของลาย หนึ่งสองสามโดยการถักโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชต์ลงไป บนหลักเดี่ยว ตรงนี้โซ่สาม แทงลงไปตรงโซ่สามค่ะ แล้วดึงผ่าน เลื่อนห่วง แทงหลักต่อไป ดึงผ่าน แทงลงไปช่องโซ่แล้ว ดึงผ่าน งานจะเริ่มโดยการถักโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรง ตรงที่เป็นจุดแยก เราถักตัวจุดแยก จุดแยกคือการถักดับเบิลโครเชต์สองหลัก ขั้นด้วยโซ่สอง แล้วก็ดับเบิลโครเชต์สองหลัก เราจะแยกชุดนี้ออกจากกัน โดยการขั้นด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้ ถักสองหลัก หลักที่หนึ่ง หลักที่สอง ขั้นด้วยโซ่สอง ลายดับเบิลโคเช หรือพอหนึ่งข้อ แถวที่ผ่านมาเป็นโซ่สาม แถวนี้จะเป็นโซ่ สองค่ะ โซ่สองแทงลงไปบน ดับเบิลโคเชตโซ่สอง แล้วเราก็ถักจุดแยก หนึ่งชุดหน้าตา แบบนี้ ต่อไปเป็นชุดที่สอง ดีซีสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองถักดีซี สองหลัก ขั้นกลางด้วยโซ่สาม ดีซีสองหลัก โซ่สอง ดีซีสองหลัก โซ่สอง ถักดีซี โซ่สอง แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ตรงนี้เป็นโซ่ สาม ตรงนี้เป็นโซ่สองนะ ปิดงานโดยการถักโซ่สอง ถักดับเบิลโคเชลงไปตรงฐานเดียว โซ่สอง แทงลงตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้น ดึงผ่าน เลื่อนห่วง เลื่อนห่วงอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นโซ่สาม โซ่สามแทนดับเบิลหลักที่หนึ่ง ถักหลักที่สอง ขั้นด้วยโซ่สอง ถักดับเบิลสองหลัก ตรงกลางที่เป็นโซ่สาม เราจะขยายฐาน ถักโซ่สอง ดับเบิลโซ่สอง แล้วก็ถักทางแยก สองหลัก ขั้นด้วยโซ่สองแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะพอมาถึงจุดนี้ จุดตัวนี้ เราจะไม่เอาโซ่ลงไปแล้วนะคะ เราจะข้าม ข้ามในการถักโซ่สาม ข้ามหลักมาเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะมาชุดที่สอง ชุดที่หนึ่งหน้าตาแบบ ตรงนี้เป็นโซ่สาม ตรงนี้เป็นโซ่สอง ทางแยก โซ่สองดับเบิ้ล โซ่สอง ถักทางแยก สองหลัก ขั้นด้วยโซ่สอง ตรงนี้ก็สองหลัก โซ่สาม แล้วข้าม ถวนี้เป็นแถวที่ห้า หน้าตาของลายแถวที่ห้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ แถวที่ห้านะคะ เราปิดงานโดยการถักโซ่สาม แล้วก็แทงลงไปตรงนี้ค่ะ แล้วดึงผ่าน หลังจากนั้นเราจะเลื่อนห่วงเวลาเลื่อนห่วงก็แทงลงไปตรงหลักถัดไป ดึงผ่าน แล้วก็ลงไปในช่องนะคะ ดึงผ่าน ขึ้นโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชต์โซ่สอง ถักดับเบิลโคเชต์สองหลัก ต่อไปเรามาดูลายแถวที่หก แถวที่หก โซ่สามค่ะ ดูผังลายประกอบนะพอโซ่สามเสร็จแล้วมันจะขยายลายนี้ขยายก็ถักลงไปสองหลักค่ะในช่องเดียวกันอันนี้ก็โซ่สาม แล้วก็ทางแยกทางแยกถักเหมือนเดิมนะคะ DC สองตัวขั้นด้วยโซ่สอง DC สองตัว จุดที่เรารวบตรงนี้แถวที่ผ่านมา เป็นโซ่สามพอแถวนี้ไม่มี ไม่มีโซ่ ข้ามผ่านเลยเพื่อปิดช่อง โซ่สองงานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะ ถ้าตรงนี้มันยุบนี่นะ ให้ดูลายนะคะ ถ้าถ้าตรงนี้มันยุบฝั่งอันนี้มันจะขยาย ลายออกมาจะเป็นแบบนี้แพทเทิร์นคือแบบนี้ค่ะ ชุดที่สองถักเหมือนชุดที่หนึ่งหลังจากที่เราถักจุดแยก หลักนี้จะหน้าตาเหมือนหลัก ดูผังประกอบค่ะ ตรงนี้ก็เป็นโซ่ โซ่สามเราขยายหลัก DC สองหลัก ลงไปในช่อง ตอนนี้ก็โซ่สาม ดีซีสองหลักโซ่สอง ดีซีสองหลัก แล้วเราก็ รวบข้าม ถักวนมาเดี๋ยวเราจะมาปิดงานตรงที่จุดเริ่มต้น งานมันจะถักซ้ำกันนะคะซ้ำกัน หน้าตาออกมาเหมือนกัน เดี๋ยวงานมันจะวนกลับมาเพื่อปิดตรง ปิดงานแถวที่หก เราจะยุบสองหลักนี้ชนกัน แทงลงไปตรงโซ่สาม แล้วเราก็ดึงผ่าน เลื่อนห่วงค่ะ แทงลงไปตรงหลัก ดึงผ่านแล้วก็ลงตรงช่อง ขึ้นโซ่สาม คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อน แล้วก็ดูประกอบกับผังลายคุณจะได้อ่านผังลายเป็น แถวนี้จะขึ้นแค่ครึ่งเดียว นี่นะคะ ครึ่งเดียวก็คือขึ้นแค่ โซ่สามกับดับเบิลโคเชต์แล้ว ถ้าตรงนี้ยุบนะคะ ฝั่งทางนี้ยุบฝั่งนี้จะเพิ่ม วิธีเพิ่ม แถวนี้จะเป็นโซ่ โซ่สาม แล้วเราก็แยกค่ะแยกจากสองเป็นสี่ตรงนี้ก็แยกออกมา สองขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งอืมขั้นกลางด้วยโซ่สามนะคะ โซ่สาม แล้วเราก็มาลงฝั่งตรงนี้ งานจะแยกออกมาแบบนี้ค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ จะเป็นโซ่สาม แล้วพอมาถึงฝั่งนี้มันจะยุบสองหลัก ก็คือลงแค่ครึ่งเดียว ทางนี้สองขา ทางนี้สองขา ลงฝั่งทางขวาก่อน สองขาขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็ลงสองขาแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งทางนี้ยุบฝั่งทางนี้ขยายตรงนี้เป็นโซ่สาม อันนี้ก็เป็นโซ่สามมาดูชุดที่สอง โซ่สามขยายหลัก ลงไปสอง โซ่สาม แล้วก็ลงฝั่งนี้อีกสองหลักโซ่สาม ยุบสองหลักเข้าด้วยกัน ขั้นกลางโซ่หนึ่ง แล้วก็ข้ามมาแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ ค่อยๆ ถักตามทีละแถว หลังจากที่พี่ถักแถวนี้เสร็จแล้วนะคะ คุณถักต่อไป วนไปจนมาถึงฟันทางนี้ค่ะ แล้วก็เราก็จะปิดงาน แถวนี้เป็นแถวที่เจ็ดแถวที่แปดตามหางลาย เราจะขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สามนะคะ โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเช แล้วขั้นต่อไปด้วยโซ่สามสามบวกสามเป็นหกค่ะ เริ่มตรงนี้ด้วยโซ่หกมันจะถูกยุบเหลือแค่ขาเดียว แล้วเราจะขยาย ถักดับเบิลโคเชลงไปที่หลักแรก หลักที่สองเราจะถักสองตัวลงไปในช่องเดียวกัน ตรงนี้เป็นโซ่ห้า เวลาขยายฝั่งขวากับฝั่งซ้ายมันจะสลับด้านกัน ฝั่งขวาจะขยายที่ตัวที่สอง ฝั่งซ้ายขยายที่ตัวที่หนึ่ง ตัวนี้ตัวข้างใน ถักสองหลัก ตัวนอกถักหลักเดียว แล้วตรงนี้เป็นโซ่สาม ตรงกลางจะถูกยุบเหลือแค่สองตัว ถักวนมาค่ะ ผังลายจะเป็นแบบนี้ งานวนมาแล้วเราจะมาปิดแถวที่แปด ถักตามผังลายได้เลยนะคะ ทีละแถว พี่จะเริ่มให้ดูแล้วก็จะจบให้ดูทีละแถว ตรงนี้ก็เป็นโซ่สาม ตอนที่เราขึ้นเราขึ้นแค่ตัวเดียว ตอนปิด เราปิดอีกหนึ่งตัวที่อยู่ตรงกลาง นับขึ้นไปตรงโซ่สามแทงค่ะ แล้วดึงผ่าน ตรงนี้เป็นวิธีปิด แถวที่แปด แถวต่อไป ด้านบนจะเหลืออยู่หลักเดียวค่ะ เหลืออยู่หลักเดียวตรงนี้ เราก็ขึ้นด้วยโซ่ โซ่สาม โซ่สามกับโซ่สามเป็นโซ่หก เพิ่มเราจะเพิ่มหลักข้างในข้างนอก ถักเหมือนเดิม ถักดับเบิลโครเชต์ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตรงนี้เราเพิ่มสองหลัก หลักจะเพิ่มจากสามกลายเป็นสี่ ขั้นกลาง ขั้นกลางตรงนี้จะเป็นโซ่สาม ดับเบิลโคเชลงไปกลางโซ่ โซ่สามค่ะ เราจะขยายตัวที่อยู่ข้างใน โดยการถักดับเบิลโครเชต์สองหลักลงไปในช่องเดียวกัน สองหลักนี้ถักทีละตัว เราจะได้หลักออกมาจากสามเพิ่มมาเป็นสี่ ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สามแล้วถักลงตรงกลาง เวลาถักลงตรงกลาง คือแทงลงไปตรงกลางหลัก เพื่อให้งานมันขึ้นตรงกลางพอดี ชุดที่สองก็จะเริ่มจากโซ่สาม ถักดับเบิลตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ช่องนี้ถักสองตัว โซ่สาม ตรงกลางถักดับเบิลโคเชตหนึ่งตัว โซ่สาม ช่องนี้ถักสอง เพื่อขยายหลักจากสามเป็นสี่ ตัวเดียว ช่องนี้ก็ถักตัวเดียว แล้วก็เป็นโซ่สาม ลงตรงกลางหลัก แพทเทิร์นของแถวที่เก้า หน้าตาออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะ ปิดงานแถวที่เก้า โดยการถักโซ่สาม แล้วเราก็นับขึ้นไปตรงนี้ค่ะ ตรงโซ่สาม เราแทงแล้วเราก็ดึงผ่าน ปิดงานผังลายออกมาจะหน้าตาแบบนี้เหมือนกัน ต่อไปค่ะ แถวที่สิบ แถวที่สิบเราจะเลื่อนห่วง เพื่อให้งานมาขึ้นตัวนี้นะ เลื่อนห่วงแทงเข้าไปตรงช่องโซ่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแทงลงไปตรงโซ่เลยค่ะ ถ้ามันเป็นโซ่สามมันก็จะเลื่อนสามครั้ง ครั้งที่สี่ที่แทงลงไปตรงตัวฐาน ตรงนี้แล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราก็ขึ้นด้วยโซ่สามแถวนี้จะเป็นสี่หลักนะคะ โซ่สาม แล้วก็ถักลงไปโซ่สามแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่งอันนี้เป็นหลักที่สองไปหลักที่สาม ตรงนี้เป็นหลักที่สี่พอครบหลักที่สี่เสร็จแล้ว โซ่สามค่ะ โซ่สามเราจะขยายฐานตัวนี้ โดยการถักดับเบิลโคเชสองหลักลงไปในช่องเดียวกัน โซ่สาม ตรงนี้ถัก หลักละตัว ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะ โซ่สามตรงนี้จะแทนด้วยหลักที่หนึ่งอ่าเรามาดูชุดที่สอง ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่ ตรงนี้มันจะถูกรวบนะคะ มันจะเป็นโซ่สี่เพื่อข้ามหลัก สอง สาม สี่ ข้ามหลักมาเลย พอข้ามหลักมามันก็จะมาเริ่มที่ชุดที่สอง ชุดที่สองตรงนี้เราก็ถักสี่ตัวค่ะ ลงไปบนหลักทีละหลักตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม นี่ เป็นตัวที่สี่พอตัวที่ที่สี่เสร็จแล้วตรงกลาง โซ่สามแล้วขยายลายค่ะ ขยายลายตรงนี้ใส่โซ่หนึ่งเข้าไปก็ได้นะคะ ใส่หรือไม่ใส่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะ อันนี้ใส่ อันนี้ไม่ได้ใส่ ใส่เพิ่มโซ่หนึ่งเข้าไปเพื่อให้มันแยกออกจากกันนิดนึงก็ได้ แล้วเราก็ปิดกีบฝั่งนี้โดยการถัก ลงไปบนหลักทีละตัว สอง สาม สี่ อันนี้ข้าม โซ่สี่แล้วข้ามมา เพื่อปิดงาน นี่แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งลายจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นโซ่สี่ข้ามหลักนี้มาเลย อันนี้จะแตกออกมา ถักวนนะคะ เดี๋ยวพี่ปิดแถวให้ดู ปิดงานแถวนี้นะโดยการถักโซ่สี่แล้วเราก็มาเชื่อมกับโซ่สามที่เราเริ่มต้น ดึงผ่านค่ะ แถวต่อไปเราจะลดหลักจากสี่เหลือสาม เวลาเราลด เวลาเราเพิ่มนะคะ เราเพิ่มจากข้างใน เวลาเราลดเราก็ลดจากข้างในเหมือนกัน ก็คือลดไอ้สองหลักเนี่ย ยุบลงมา โซ่สามแทนดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่ง ถักตัวที่สองลงไปที่หลักถัดไป ตัวที่สาม ถักแค่สามตัวค่ะ นี่พอถักสามตัวเสร็จแล้วตรงนี้เป็นโซ่สาม เราจะขยายค่ะ เราจะขยายโดยการถักตับเบิลโคเชต์สองตัว ลงไปในหลักเดียวกันตรงที่ขวามือสุด ขั้นกลางด้วยโซ่สามเพื่อให้หลักมันแยกออกจากกัน แล้วลงตรงนี้ อีกสองครั้ง ขั้นด้วยโซ่สาม จากสี่หลักจะเหลือสามหลัก หลักแรกไม่ถักค่ะ มาถักหลักที่สองตรงนี้ ข้ามมาเลย ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแถวที่ผ่านมาโซ่ตรงนี้เป็นโซ่สี่ แถวนี้เป็นโซ่สามโซ่สามค่ะ แล้วหนึ่งชุดหน้าตาจะเป็นแบบนี้ มาดูชุดที่สอง ชุดที่สองหลักก็จะถูกรวบเหมือนกัน เราถักตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ตัวนี้ไม่ถัก โซ่สาม ข้ามมาค่ะ มาขยายงาน ขยายโดยการถัก ดับเบิลโคเชตสองตัวลงไปในฐานเดียวกัน ขั้นกลางด้วยโซ่ สาม แล้วก็ลงตรงนี้สองครั้ง โซ่สาม ฝั่งทางนี้หลักที่อยู่ข้างในไม่ถัก ถักหลักข้างนอก เหลือสามค่ะ หนึ่ง สอง สาม ตรงนี้เป็นโซ่สาม แล้วก็ถักชุดที่สามต่อ ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองค่ะ หน้าตาเป็นแบบนี้ เดี๋ยวงานจะกลับมาปิดด้วยโซ่สาม ตรงด้านขวามือสุด เราจะปิดงานแถวที่สิบเอ็ดโดยการถักโซ่ โซ่สามค่ะ แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มตรงนี้ แทงแล้วก็ดึงผ่าน แถวต่อไป เราจะลดหลักจากสาม เหลือสองตรงนี้ก็ขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามจะแทนด้วยดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองถักลงไป ตรงหลักที่สองถักแค่สองตัว หลักนี้ไม่ถัก แล้วเรามาดูจุดที่ขยาย จุดที่จะขยายตรงนี้จะเป็นโซ่สาม เราจะขยายจากสองเป็นสาม โดยที่จะขยายตรงด้านในนะคะ หลักนี้ กับหลักนี้ หลักที่หนึ่งถักหนึ่ง หลักที่สองถักสองครั้งลงไปในหลักเดียวกัน ขั้นกลางด้วยโซ่ห้า มันจะเป็นสามตัวแบบนี้ค่ะ พอได้สามตัวเสร็จแล้วตรงนี้ ถักสอง ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองถักลงไปในช่องเดียวกันแลอันนี้ข้ามมา ขยายแบบนี้ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นโซ่สาม หลักนี้ไม่ถัก ถักสองหลักเนี่ย ยุบขาจากสามเหลือสอง แล้วมาดูตรงช่องโซ่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อ อันนี้โซ่สี่ โซ่สาม แถวนี้จะเป็นโซ่สอง พี่ถักตามผังนะ ดูผังประกอบค่ะ ขึ้นให้ดูสองช่วงลายแล้วก็ตอนจบแถวที่เหลือแต่ละช่วงคุณก็ถักต่อ โซ่สาม ขยายตัวที่สองคือตัวนี้กับตัวนี้ ตัวแรกถักเหมือนเดิมหนึ่งตัว ตรงนี้ถักสอง ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ขั้นกลางค่ะ ขั้นกลางด้วยโซ่ห้า ขยายตัวนี้สองครั้ง ในหลักเดียวกัน ตรงนี้ครั้งเดียว โซ่ตรงนี้ยุบเหลือ สอง ชุดที่สาม แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ เราจะปิดงานโดยการถักโซ่สอง แล้วเอาโซ่สองตัวนี้ค่ะ แทงตรงโซ่สามที่เราเริ่ม พอเราแทงเสร็จแล้วเราดึงผ่าน หน้าตางานออกมาจะเป็นแบบนี้ แถวต่อไป ตรงนี้นะคะ จาก จากที่มันมีอยู่สองหลักเนี่ย มันจะเหลืออยู่แค่หลักเดียว พอมันเป็นหลักเดียว เราก็แทนด้วยโซ่สาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเช แล้วเราก็ถักโซ่สามต่อ เรามาดูตัวหลักตรงที่เป็นชุดดอกนะ มันจะเพิ่มจากสามเป็นสี่ หลักที่เพิ่มคือหลักด้านใน หลักนี้ กับหลักนี้ค่ะ หลักที่ไม่เพิ่มถักเหมือนเดิม หนึ่ง สอง ถักดับเบิลโคเชค่ะ ตรงนี้จะลงสองครั้ง สี่ แล้วตรงกลางก็จะมีการเพิ่มหลัก เป็นโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชโซ่สาม ตรงนี้เพิ่มนะคะ แทงลงไปสองครั้ง ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สอง หลักต่อไปอย่างละตัว งานจะเพิ่มจากสามเป็นสี่ มาดูจุดนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สาม ลายมันจะยุบจากสองเหลือหนึ่ง วิธีทำให้เหลือหนึ่งลงตรงกลางจะสวยนี่ค่ะลงตรงกลางลายมันตรงนี้ก็จะเป็น โซ่หนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสี่เป็นสามเป็นสองอันนี้เป็นโซ่หนึ่งนะคะ ลงตรงกลางจะสวย เพื่อให้ กีบมันเรียงสวยค่ะ นี่ขั้นด้วยโซ่สามงานหนึ่งชุดจะหน้าตาแบบนี้ค่ะ มาดูชุดที่สองพอโซ่สามเสร็จแล้วเราขยายจากสามหลักเป็นสี่หลักหนึ่งกับสองลงเหมือนเดิมสามกับสี่เราลงตรงนี้ค่ะสาม ตรงนี้เป็นหลักที่สี่ โซ่สามค่ะ ขยายหลักลงตรงกลางหนึ่งตัว แล้วตรงนี้โซ่สาม ตรงนี้ลงสองครั้ง อันนี้หนึ่ง อันนี้หนึ่งค่ะ ตรงนี้ลงสอง ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สองลงไปที่เดียวกัน สองตัวในหลักเดียวกัน ตัวนี้ก็เป็นโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะ มันลงตรงนี้หนึ่งตัว ขั้นกลางด้วยสองอืมขั้นกลางด้วยหนึ่งสี่สามสองตรงนี้เหลือโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งลงตรงกลางค่ะ อันนี้ก็เป็นโซ่สามแล้วเราก็ถักชุดที่สามต่อแพทเทิร์นออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ปิดงานแถวที่สิบสาม ตรงนี้เป็นโซ่สาม ถักดับเบิลโคเช์ลงไปในช่องตรงกลาง แล้วขั้นตรงนี้ด้วยโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วฝั่งทางนี้นับขึ้นไปตรงโซ่สามค่ะ แทงตรงโซ่สามแล้ว ดึงผ่าน งานเราจะปิดท่านี้ ทีนี้ถ้าเราดูตรงตามผังนะคะ ผังเนี่ยอันสุดท้ายตรงนี้จะเป็นหลักเดียว ถ้าเราปิดแบบนี้ มันจะขึ้นงานไม่ได้ วิธีแก้ เราจะปิดงานตรงนี้โดยการพันหัวเข็มค่ะ พอพันหัวเข็มเสร็จแล้วขึ้นด้วย ขึ้นมาตรงโซ่สามนะ นับขึ้นมามีสามห่วง แล้วเรารวบพร้อมกันแบบนี้เนี่ยถักตัวฮาร์ปดับเบิลโคเชเพื่อให้ลายต่อไปมันขึ้นตรงกลางนะคะ ถ้าลายต่อไปมันขึ้นตรงกลาง ตรงนี้จะเป็นดับเบิลโคเชตัวเดียวก็แทนด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้เป็นโซ่สาม โซ่สามบวกโซ่สามเป็นโซ่หก เรามาดูหลักที่เราขยาย แถวนี้ตรงกีบจะไม่มีการขยาย เราจะถักเท่าเดิมก็คือสี่หลัก เราถักหนึ่งหลักลงไปในหนึ่งช่อง เราจะได้ออกมาสี่ตัวเรียงกัน สาม สี่แบบนี้ แล้วตรงกลางค่ะ เราจะมีการขยายอย่างนี้นะ นี่ก็เป็นโซ่สาม ขยายตรงนี้ เราจะขยายโดยการถักดับเบิลโคเชแค่สองหลักไปแบบนี้ค่ะ ต่อด้วยโซ่สาม ตรงนี้ถักสี่ตัวเรียงกัน ลงไปทีละตัวค่ะ ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ ปิดงานตรงนี้ โซ่สามลงตรงกลางช่องโซ่ ตรงนี้เป็นโซ่สาม แล้วก็ขึ้นชุดที่สองชุดที่สองก็ถักเหมือนชุดที่หนึ่ง หนึ่ง สอง สาม สี่ แล้วก็โซ่สาม ขยายตรงนี้ค่ะสองตัว พอขยายสองตัวโดยการถัก ดับเบิลโคเชตสองครั้งลงไปที่หลักเดิมตัวนี้ก็จะเป็นโซ่สามตัวนี้ก็ถักสี่ตัวเรียง ตัวที่หนึ่ง ที่สองตัวที่สาม ตัวที่สี่งานจะถักซ้ำกันอยู่แบบนี้ อันนี้มันก็จะไปชุดที่สาม ชุดที่สามก็โซ่สาม ถักดับเบิลลงไปตรงกลางช่อง ลายออกมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ ใกล้แล้วนะคะ ใกล้จะปิดงานแล้ว ปิดงานแถวที่สิบสี่โดยการถักโซ่สาม นับขึ้นไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม เราแทงนะคะ แล้วเราก็ดึงผ่าน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะเลื่อนห่วง วิธีเลื่อนห่วงคือเอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ แล้วดึงค่ะ ตัวนี้เรียกดึงห่วง หรือเรียกโคสอัพไอโคสลูปนะคะ โพสต์ลูปหรือรัดห่วงที่เราเรียกกัน แทงอีกรอบหนึ่งตรงหลักที่หนึ่ง เราจะเลื่อนมันทั้งหมดสี่ครั้ง หน้าตางานจะเป็นแบบนี้ แถวนี้จะเป็นการยุบหลักจากสี่เหลือสาม โซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชหลักที่หนึ่ง ต่อไปถักหลักที่สองหลักที่สาม ตัวนี้จะโดนข้าม เราถักโซ่สี่ค่ะ พอโซ่สี่เสร็จแล้วเราถักตรงนี้ด้วยดับเบิลโคเชขั้นกลางด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชงานมันจะกลางออกแบบนี้ โซ่สี่ค่ะหลักจะถูกยุบหลักนี้ไม่ถูกถัก จะถักหลักนี้ค่ะยุบจากสี่เหลือสามหนึ่งสองสามหลักนี้จะถูกข้าม โซ่ห้าค่ะ ข้ามหลักมาเลย หนึ่งชุดลายหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถักชุดที่สองค่ะ สามหลัก พอเราได้สามหลักเสร็จแล้วตรงนี้โซ่สี่ โซ่สี่ขยายลายตรงกลาง ถักดับเบิลโคเชตขั้นกลางด้วยโซ่สาม ตรงนี้โซ่สี่ ตรงนี้ค่ะ อันนี้ข้ามมานะคะ ถักหลักนี้ จุดที่สอง ถักวนไปทุกชุดที่เราถัก ตรงนี้เป็นโซ่ห้า เพื่อเริ่มชุดที่สาม งานจะถักซ้ำกัน เดี๋ยวเราจะมาปิดแถวนี้ ตรงนี้จะกลางออกนะคะ ปิดงานแถวที่สิบห้าค่ะ ตรงนี้จะปิดโดยการถักโซ่ห้า พอถักโซ่ห้าเสร็จแล้วมันจะข้าม หลักนี้มาเหมือนกับตัวชุดอื่น แทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่ม แล้วก็ดึงผ่าน แถวต่อไปหลักจะลดจากสามเหลือสอง งานจะขึ้นตรงนี้โดยการถักโซ่สามถักดับเบิลโคเชต์ลงไปค่ะ โซ่สามแทนดับเบิลโคเชต์หลักที่หนึ่งเราถักอีกหนึ่งหลัก หลักนี้เราข้าม ลดจากสามเหลือสอง ต่อไปเป็นโซ่สี่ พอโซ่สี่เสร็จแล้วเราถักดับเบิลโคเชต์ลงไปในช่องนะคะ ไม่ใช่อยู่หลงหลัก นะ ลงไปในช่อง ถักสองตัวค่ะ แล้ว ขั้นกลางด้วยโซ่สาม แล้วถักอีกสองตัวลงไป ในช่องโซ่ ตรงนี้จะเป็นชุดกีบ ชุดสุดท้ายที่ทำระบายริมนะคะ มันจะลงแบบนี้นะ ลงไปในช่องโซ่ โซ่สี่ แล้วตรงฝั่งนี้ มันจะถูกยุบเหลือสองค่ะ หลักนี้ไม่ถัก ข้ามมา ตัวที่หนึ่ง ตัวที่สอง ตัวนี้เป็นห้า แถวนี้เป็นโซ่สามค่ะ โซ่สาม ลงหลักที่หนึ่ง ลงหลักที่สอง โซ่สี่ ชุดที่สองค่ะ พอโซ่สี่เสร็จแล้วลงไปในตรงช่องนะคะ ข้างในนะคะ ในช่องโซ่ ถักดับเบิลโคเชสองตัว ขั้นด้วยโซ่สามดับเบิลโคเชอีกสองตัวค่ะ ลงไปในช่อง ตรงนี้ก็เป็นโซ่สี่ แล้วก็ข้ามมา ถักชุดที่สามต่อ งานออกมาจะเป็นหนุ่เช็คงานกับผังนะตรงนี้เป็นโซ่สามค่ะ อันนี้เป็นโซ่สี่ปิดงานแถวที่สิบหก ด้วยการถักโซ่สาม ลายมันจะเชื่อมตรงนี้ค่ะ ตรงโซ่สามดึงผ่าน แถวต่อไป หลักมันจะเริ่มขึ้นตรงกลาง นี่นะคะ ขึ้นตรงกลางจะสวยกว่า เราก็เลื่อนมาตรงกลางค่ะ ขึ้นด้วยโซ่สาม โซ่สามจะแทนด้วยดับเบิลโคเชตโซ่สามเสร็จแล้วต่อตรงนี้ด้วยโซ่ โซ่สี่ สามกับสี่เป็นเจ็ด แล้วเราจะขยายหลัก ขยายหลักโดยที่ถักลงไปในช่องโซ่ดับเบิลโคเชตสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สาม ดับเบิลโคเชียอีกสองหลัก โซ่สาม แล้วก็ดับเบิลโคเชียอีกสองหลัก ลงไปในช่องโซ่ค่ะ มันจะได้ออกมาทั้งหมดหกหลัก งานออกมาจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้เป็นโซ่สี่พอโซ่สี่เสร็จแล้ว หลักจะยุบเหลือแค่ข้างละหนึ่ง ถักลงไปตรงกลางเลยค่ะ ขั้นกลางด้วยโซ่สอง ตรงนี้ก็หนึ่งหลัก แพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้ ชุดที่สอง โซ่สี่ โซ่สี่ถักลงไปในช่อง ดับเบิลโคเชสองหลัก ขั้นด้วยโซ่สาม ถักดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่สาม ดับเบิลโคเชสองหลัก โซ่สี่ ปิดงานชุดที่สอง แทงลงไปตรงกลางค่ะ ขึ้นมาหลักเดียว ขั้นกลางด้วยโซ่ สองลงตรงกลางค่ะ ลายจะเป็นแบบนี้ ปิดงานแถวที่สิบเจ็ดตรงนี้เป็นโซ่สี่แทงลงไปตรงกลางช่องขั้นด้วยโซ่สอง แล้วตรงนี้ค่ะ ตรงโซ่ที่เราเริ่ม นับขึ้นไปตรงโซ่สามแทงลงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน ลายออกมาจะเป็นแบบนี้ แถวต่อไป แถวที่สิบแปดถ้าเราปิดแบบนี้นะคะ ลายต่อไปมันจะขึ้นตรงกลาง มันจะปิดงานไม่ได้ มันมีวิธีถอย ทำแบบนี้ค่ะ ให้เราดูตามผังลายนะ เพราะว่าเวลาเริ่มต้นกับสิ้นสุดมันจะถูกปรับตามผังลาย พันหัวเข็มค่ะ นับขึ้นไปตรงโซ่ที่สาม ขึ้นมามีสามแล้วเราก็รวบ แล้วงานจะขึ้นตรงกลาง แถวต่อไปตรงนี้ก็เป็นโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะ โซ่สอง โซ่สาม โซ่สามแทนดับเบิลโคเช แล้วเราก็ขั้นด้วยโซ่ ขั้นด้วยโซ่สาม เราจะขยายหลักค่ะ ตรงที่เราขยายหลักตรงนี้ เราก็ถักดับเบิลสองหลักคู่ ขั้นด้วยโซ่สาม สองหลักคู่ดีนะ ขั้นด้วยโซ่ ขั้นด้วยโซ่สาม แล้วก็ข้ามมาลงตรงนี้อีกค่ะ มันขยายจากจาก ตรงนี้สามตัวนะคะ ออกมาเป็นสี่ตัว ขั้นตรงกลางด้วยโซ่สามค่ะ ลายจะเป็นแบบนี้ เป็นโซ่สี่แล้วก็ลงตรงกลางหนึ่งตัวแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้นะคะ ลายมันใกล้จะจบแล้วนะคะ อันนี้เป็นแถวที่สิบแปดละ งานมันจะเริ่มกลางออก แล้วก็ตรงริมมันจะเริ่มเป็นผิวๆ โซ่สี่นะ ตรงนี้ที่สองช่องเราจะถักลงไปสองคู่ค่ะ คู่แรกเราก็ถักดับเบิลโคเชต์สองตัวเรียงกัน ขั้นกลางด้วยโซ่สาม สองตัวเรียงกัน ขั้นกลางด้วยโซ่สามข้ามมาตรงนี้ ถักอีกหนึ่งคู่ ขั้นด้วยโซ่สามแล้วก็อีกหนึ่งคู่ลงไป ดี๋ยวพี่ให้ดูลาย โซ่สี่นะคะ ถักลงไปตรงกลางช่องดับเบิลโคเชต์แล้วมันก็เป็นโซ่สี่ เพื่อไปชุดที่สามเรามาดูลายค่ะ ลายจะเป็นแบบนี้ งานจะเริ่มกลางออก เริ่มจะเห็นเป็นกลีบดอกไม้นะคะ อันนี้เป็นแถวที่สิบแปดละอีกสองแถวก็จะจบลายแล้วค่ะ ปิดงานแถวนี้โดยการถักโซ่สี่ แล้วนับขึ้นไปตรงโซ่สามตรงนี้ ค่ะ ตอนที่เราเริ่มเราเริ่มตรงนี้ด้วยโซ่เจ็ดแทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน แถวต่อไป แถวรองสุดท้ายค่ะ แถวรองสุดท้าย เราจะขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชต่อด้วยโซ่สามเป็นโซ่หก เราจะถักลายพัด ลงไปในช่อง นี้ ค่ะ สามตัว ช่องละสามตัว แล้วเราดูนะคะ ว่างานมันจะกลางออกมาไหม ถ้าไม่กลางเราสามารถเพิ่มได้เป็นสี่ตัว เดี๋ยวลองดูก่อนนะ เพราะว่าลายริม ที่เขาทำให้เขาจะทำอีกลายหนึ่ง เพิ่มเป็นสี่จะสวยกว่าค่ะ พี่จะเพิ่มเป็นสี่แล้วจะเก็บริมเลย โดยที่ไม่เก็บเหมือนกันในแบบ เพราะในแบบแถวสุดท้ายมันจะถักซิงเกิลวนรอบ มันจะทำให้งานแน่น นี่นะคะตรงนี้เป็นโซ่ โซ่หกนะพอโซ่หกเสร็จแล้วพี่ถักดับเบิลโครเชต์ค่ะ แล้วพี่จะทำปุ่มเลย นี่นะคะ ลายนี้ดัดแปลงนะคะ ไม่เหมือนในลาย โซ่สามค่ะ โซ่สามเราแทงทะแยง แทงแบบนี้แล้วเราดึงผ่าน ใช้นิ้วสองนิ้วช่วยจับ ดึงปุ่มผ่านออกมาค่ะ ถักดับเบิลโครเชต์โซ่สาม แทงลงตรงฐาน ใช้นิ้วนี้ช่วยจับ นิ้วนะคะ สองนิ้วนี้ นิ้วโป้งกับนิ้วกลางช่วยจับแล้วดึง มันจะได้ปุ่มออกมา พันหัวเข็มค่ะแทงลงไปที่เดิมโซ่สามแทงแบบนี้นะแทงด้านบน แล้วใช้สองนิ้วช่วยจับ มันจะอยู่ข้างบนในสามห่วง ต้องใช้สองนิ้วนี้จับนะคะ ถึงจะดึงรูดผ่านได้ง่าย พี่จะใส่ห้าค่ะ ซ่สาม แทง จับ แล้วดึงผ่าน โซ่สาม แทงนะคะ จับ ดึงผ่าน ใส่เป็นห้าตัวเรียง แล้ว ลาย มัน จะได้เป็นลายดอกไม้หวานๆ ตรงกลางค่ะ ัวที่หนึ่ง โซ่สาม ตัวปุ่มนี้นะคะ อยู่ที่ตัวเราดึง ถ้าเราไม่ดึง เราจะรูดยาก เพราะลายมันจะมาแบบนี้ ทีนี้ถ้าเราเอามือเราจับ เนี่ย จับไอ้สามห่วงนี้ลงไป ถึงจะดึง มันจะรูดได้ง่าย โซ่สามค่ะ แทง จับ แล้วดึง โซ่สาม แทงลงไปถึงสองช่องบน พอจับแล้วมันจะเป็นโซ่สามถึงจะดึง มัน ถึง จะดึงได้ง่ายค่ะ ตรงนี้ห้า หนึ่งสองสาม สี่ห้า ตรงกลางสาม ตรงริมห้าค่ะ ดับเบิลโคเชนะคะ แทงทะแยง จับแล้ว ดึงผ่าน สอง ตัวที่สาม ตัวที่สี่ ัวที่ห้าพอ ตัว ที่ห้าเสร็จแล้วโซ่สาม โซ่สาม ตรงกลางตรงนี้ เราถักซิงเกิลแล้วเราทำปุ่ม แทงทะแยงเหมือนกันค่ะ แล้วก็โซ่สามเนี่ยงานมันจะปิดพอดีนะคะ ตรงนี้เป็นห้ากีบสามกีบ แล้วก็ห้ากีบค่ะ เราก็ถักดับเบิลโคเชตแล้วรวบเหมือนเดิมค่ะ โซ่สามแทงทะแยงแล้วดึงผ่านแบบนี้เหมือนเดิม ถักวนมาทุกชุดค่ะ เราจะได้เป็น กีบดอกออกมาหน้าตาแบบเป็นดอกไม้ข้างบน แล้วตรงกลางก็เชื่อมโดยการถักซิงเกิลแล้วก็ถักปุ่ม วิธีถักปุ่มวิธีแรกนะคะ พี่จะ ใช้วิธีแทงทะแยงด้านข้างแล้วดึงผ่าน ทีนี้มันมีวิธีถักปุ่มอีกวิธีหนึ่งค่ะ ที่ทำให้เราถักได้ง่าย สำหรับคนที่ไม่ชอบถักแบบแทงทะแยงแล้วดึงผ่าน เราจะใช้การถักซิงเกิลโคเชนะคะ ตรงนี้เป็นโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้ว ตรงนี้เราถักซิงเกิลโคเชลงไป ตรงจุดเชื่อมนะ ตรงนี้เพื่อปิดงานซิงเกิลโคเชเสร็จแล้วโซ่สามค่ะ ปกติเราจะแทงทะแยงแบบนี้ มันมีอีกวิธีหนึ่งคือแทงลงไปตรงกลางของลาย แต่ตรงนี้เราต้องแทงให้ถูกนะแทงตรงกลางของลายแล้วถักเป็นซิงเกิลโคเชแบบนี้ค่ะ แบบนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำปุ่มง่าย โซ่สามนะคะ ทีนี้มาดู ถ้ากรณีที่เป็น ดับเบิลโคเชขึ้นมามีสามหลักแบบนี้นี่นะ โซ่สาม อันแรกมันจะแทงทะแยงนะคะ อันนี้มันจะแทงลงไปตรงกลางของลายตรงนี้เวลาแทงข้างบนจะมีสองเส้น ขึ้นมามีสอง แล้วเราก็รวบถักเป็นซิงเกิลค่ะ ลองดูวิธีนี้ขัดง่ายกว่า ได้งานสวยไม่แพ้กัน แต่เราต้องแทงให้ถูก แทงลงไปตรงกลางลาย มันจะมีอยู่สองเส้น ขึ้นมามีสอง แล้วถักซิงเกิลเลือกเอาค่ะว่าชอบแบบไหน อันนี้เราต้องแทงตรงกลางลาย ขึ้นมามีสองแล้วเราก็ถักเป็นซิงเกิลโคเชต์ซิงเกิลโคเชต์หรือคอทอค่ะ โซ่สามแทงแบบนี้ขึ้นมา แล้วเราก็ลวกลองเลือก ดูทีนี้ถ้าวิธีที่หนึ่ง วิธีหนึ่งก็จะถักแบบนี้ค่ะ โซ่สาม มันใช้วิธีแทงทะแยงแบบนี้ แล้วดึงผ่าน งานจะสวยเหมือนกัน ลองเลือกดูนะ ถ้าเราใช้แบบไหนแบบหนึ่งก็ใช้แบบนั้นตลอดทั้งตัวเสื้อค่ะ ลองเลือกดู อันนี้มันจะแทงลงไปตรงตัวมัน แทงแบบนี้ ขึ้นมามีสอง เราก็ถักซิงเกิลห้าหลัก มันจะถักได้ไวกว่าค่ะ ลองดู โซ่สาม แทงลงไปตรงกลางลายขึ้นมามีสองหลักแล้วรวบอันนี้วิธีที่สอง อันนี้วิธีที่หนึ่งเราจะถักลายริมนะคะวนมาจนมาถึงตรงหลักสุดท้าย ตรงนี้จะปิดโดยการที่ถักซิงเกิลโคเชโซ่สามแล้วเราก็แทงลงไปตรง จุดที่เป็นซิงเกิลดึงผ่านค่ะ ดึงผ่านเสร็จแล้วเราตัดไหม ตัดไหมแล้วดึงเส้นนี้ออกมา เราจะใช้เข็มสอดช่วยเก็บซ่อนเศษไหม เวลาเอาไหมเข้าเข็มนะคะ จับวางติดกับเข็มแล้วดันค่ะ เราจะแทงลงไปตรงช่องโซ่ แล้วซ่อนเข้าไปข้างใน ปกเสื้อมันจะอยู่ท่านี้นะคะ อันนี้เป็นด้านถูก เราจะซ่อนด้านในค่ะ ใช้เข็มสอด สอดมาตามตัวตัวลายตัวลูกโซ่ แทงไปข้างหน้าแล้วแทงย้อนค่ะ เพื่อให้ไหมมันล็อก การเก็บเศษไหมจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เพราะว่าถ้าเราเก็บซ่อนไปแล้วเนี่ยเราจะหาไม่เจอแล้วเราก็ตัด แล้วเราจะย้อนกลับไปดูตรงคอเสื้อที่เราเริ่มต้น จุดที่เราเริ่มต้นคือจุดที่เราใส่มาร์เกอร์ริมคอเสื้อลายนี้พี่ถักไม่เหมือนแบบอยู่แถวสุดท้าย นี่นะคะ แถวที่เป็นตัวโค้งที่เป็นตัวกีบเดี๋ยวเราจะรีด นะคะพองานเสร็จเราจะรีดเพื่อยืดลายวนกลับมาดูที่คอเสื้อค่ะ ตอนที่เราถักเนี่ย เราจะถักจากด้านในอย่างนี้นะคะ ออกมา ทีนี้ ถ้าใครต้องการให้คอเสื้อมันตื้นขึ้น เนี่ยนะคะ แบบนี้ถ้าถ้าเราเอาไปรีดนะคะ ลายมันก็จะอยู่ตัว แล้วก็สามารถใส่ได้เลย แต่โดยปกติแล้วเสื้อคอกระเช้าค่ะ คอจะลึกมาก เราจะถักเก็บริมคอขึ้นมา ให้คอเสื้อมันตื้นขึ้นมา เดี๋ยวมาดูวิธีถักค่ะ ตอนที่เราถักคอเสื้อนะคะ ตรงที่ระบาย เราจะถักจากข้างในนะคะ โดยที่หงายแบบนี้นะ ข้างในอย่างนี้ ถักออกมาเพื่อโชว์ งานด้านนอก งานจะพลิกออกไป ทีนี้เวลาเราจะเก็บ เราจะต้องถักด้านถูกนะคะ ไม่ต้องพลิกด้านใน ด้านถูกคือด้านนี้ ด้านที่โชว์ลาย เราจะต่อไหมเข้าไป พยายามให้ช่วงรอยต่อมันไปอยู่ตรง ตรงหัวไหล่ค่ะ แล้วมันจะไม่เห็น ช่วงลายนี้นะคะ ที่ที่เราถักเกี่ยวมาตรงนี้ เดิมเลยอ่ะ เราจะเกี่ยวกับตัวของของลาย แล้วถักงานออกมาด้านฝั่งทางนี้ ทีนี้เวลาเราเก็บคอเราต้องเก็บให้มันตั้งขึ้น พี่จะเก็บจากตรงกลางตรงนี้นะคะ เก็บจากตรงกลางเพื่อให้ลายมันสับวางกันกับ ลายที่เราถักแทงเข้าไปในช่องค่ะ ช่องตรงฐานของคอ ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่ สามโซ่สามแทนดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองถักลงไปตรงกลางช่องค่ะ เกี่ยวเข้าไปกับตัวที่เก็บริมของคอกระเช้าเดิม โซ่สอง โซ่สองแล้วถักดับเบิลโคเช งานมันจะออกมาสับว่างกันพอดี เราดูลายนะ ลาย มันต้องลงช่วง สับว่าง ย้อนกลับไปดูลายเราตอนที่เราถักค่ะ ถ้าตรงนี้มันชิดกัน เราก็สามารถลงได้ตรงกลางตรงนี้ โซ่สอง ถักงานด้านถูกนะคะ มันจะลงตรงกลางพอดี โซ่สอง ถักดับเบิลโคเชต์โซ่สองค่ะ แถวที่หนึ่งถักแบบนี้วนรอบ เก็บริมคอด้านในนะคะ แถวที่หนึ่ง งานจะวนกลับมา จนมาถึงตรงจุดเริ่มต้น เป็นโซ่สองค่ะ นับขึ้นไปตรงโซ่สาม แทงตรงโซ่สามแล้วดึงผ่าน เราจะเลื่อนห่วงหนึ่งครั้ง ขึ้นตรงนี้ด้วยโซ่สาม พอโซ่สามเสร็จแล้วนะคะ เราจะพันหัวเข็ม ถักดับเบิลโคเชข้ามหลักรวบพร้อมกัน นี่ค่ะ ีกรอบนะคะ ตรงนี้เป็นโซ่สาม หลังจากเลื่อนห่วงเสร็จขึ้นโซ่สามพันหัวเข็มค่ะ ลงไปที่ช่องเดิม ขึ้นมาสามรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็ม ลงช่องใหม่ ข้ามหลักตัวนี้มา รวบสองแล้วรวบพร้อมกัน ข้างบนเป็นโซ่หนึ่ง พอข้างบนโซ่หนึ่งเสร็จแล้วมันจะลงช่องเดิมก่อนนะคะ ดับเบิลโคเชรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็มข้ามหลัก แล้วรวบพร้อมกัน ลายออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะ ข้างบนเป็นโซ่หนึ่ง เพื่อบีบให้คอด้านในมันแคบเข้าแล้วรวบพร้อมกัน ข้างบนโซ่หนึ่งพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วเราลงที่เดิมก่อน ขึ้นสามรวบสอง พันหัวเข็ม ข้ามช่อง ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบพร้อมกัน โซ่หนึ่ง ลงที่เดิมค่ะ ค่อยๆดูตามนะ ลายมันจะเป็นลาย ดับเบิลโคเชสองหลักรวบพร้อมกัน แต่ข้ามช่อง ขั้นโซ่หนึ่งก่อน โซ่หนึ่งพันหัวเข็ม ลงไปขึ้นมามีสามห่วงรวบสองค้างไว้ พันหัวเข็ม ลงช่องใหม่ขึ้นมามีสี่ รวบสอง แล้วรวบพร้อมกัน ถักแบบนี้วนรอบไปค่ะ ถ้าถักไวก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเรายังถักไวไม่ได้ก็ค่อย ๆ ถัก แล้วดูลายให้ดี ลายนี้จะเป็นลายที่เราใช้ดึงคอเสื้อขึ้น เพื่อให้คอเสื้อด้านในมันกระชับ พี่อยากให้ดูช้าอีกรอบ โซ่หนึ่งพันหัวเข็ม ขึ้นมามีสามห่วง ลบสอง พันหัวเข็ม ลงช่องใหม่ขึ้นมามีสี่รวบสองแล้วรวบพร้อมกัน โซ่หนึ่ง ลายจะเป็นแบบนี้ค่ะ ปิดงานคอเสื้อด้านในแถวที่สอง หลังจากที่เราถักวนมาจนมาถึงหลักแรกค่ะ โซ่หนึ่ง รวบข้ามหลัก โซ่หนึ่ง หลักสุดท้าย หลักสุดท้ายมันจะจบโดยการถักดับเบิลโคเชแล้วเราแทงลงตรงโซ่สาม ที่เราเริ่ม แล้วดึงผ่าน งานออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ หลังจากนั้นเลื่อนห่วง เราจะขึ้นคู่นี้นะคะ โซ่สาม แล้วเราก็ข้ามหลัก เรารวบคู่แรกนี้ก่อน ข้างบนทำเป็นปุ่มค่ะ ปุ่มแทงลงตรงกลาง ถักซิงเกิลโซ่หนึ่ง ลงช่องเดิม ขึ้นมาสาม รวบสองก่อน พันหัวเข็ม ข้ามหลัก ขึ้นมามีสี่ รวบสอง แล้วก็รวบสาม แล้วทำปุ่มค่ะ แทงลงไปตรงกลาง ถักซิงเกิล โซ่หนึ่ง พันหัวเข็ม แทงลงไปช่องเดิม ขึ้นมามีสาม รวปสองค้างไว้สองนะ พันหัวเข็มค่ะ ลงช่องใหม่ ขึ้นมามีสี่ รวบสอง รวบพร้อมกัน โซ่สาม แทงลงตรงกลาง ถักซิงเกิลงานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ ปิดคอเสื้อ มันจะดึงคอเสื้อให้เข้า ให้เข้าหาจุดศูนย์กลางอีกรอบหนึ่งถ้าต้องการให้กระชับ เอาโซ่หนึ่งออก นี่นะ หลังจากที่เราทำปุ่ม ตรงนี้ไม่ต้องมีโซ่ ถ้ามันไม่มีโซ่ คอจะกระชับเข้า ถ้าต้องการใส่สบายๆ เป็นโซ่หนึ่ง อ่ะ ทีนี้ถ้าเราเอาโซ่ออก พันหัวเข็ม ลงค่ะ ข้ามหลัก รวบพร้อมกัน โซ่สาม แทงลงตรงกลาง ถักซิงเกิล พันหัวเข็ม ข้ามหลักเลยไม่ต้องมีโซ่ ถ้าต้องการให้คอกระชับมันจะดึงเข้าหาจุดศูนย์กลางอีกรอบหนึ่งพันหัวเข็มลงที่เดิม พันหัวเข็มลงช่องใหม่รวบโซ่สาม แทงลงตรงกลางถักซิงเกิลลายออกมาจะเป็นแบบนี้ ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องมีโซ่ อีกรอบหนึ่งนะคะ พันหัวเข็มค่ะ ลงจุดเดิม ขึ้นมามีสามห่วง รวบสองค้างไว้ก่อนสอง พันหัวเข็ม ลงช่องใหม่ ขึ้นมามีสี่ห่วง รวบสอง แล้วรวบสามพร้อมกัน โซ่สาม แทงลงตรงกลาง ดึงห่วงขึ้นมามีสอง แล้วรวบ ทำแบบนี้วนรอบค่ะ เราจะถักวนมาจนงานมันกลับมาหาตรงจุดเริ่มต้นค่ะ นี่นะ เราจะปิดงาน คู่สุดท้าย ปิดรวบตัวนี้กัน แทงลงไปซิงเกิลโครเชต์ปิดตัวนี้ค่ะ ปิดเสร็จแล้วรวบ พร้อมกันกับตัวที่เริ่มต้นดูวิธีปิดนะ ตัวนี้มันเป็นของ ของชุดแรก เพราะฉะนั้นเราจะปิดตัวสุดท้ายค่ะ เราเกี่ยวตัวนี้ นี่ ขึ้นมา แบบนี้ค่ะ โซ่สาม แล้วก็ดึงผ่าน เท่ากับว่าเราถักอีกคู่หนึ่งตรง ตรงชุดสุดท้ายมัน พอดึงผ่านเสร็จแล้วเราจะตัดไหมแล้วเราก็เชื่อม ลายมันจะมาเชื่อมกับตัวนี้พอดี นี่นะแทงค่ะ ดึงผ่าน เราตัดเสร็จไหมแล้วเอาไหมเส้นนี้ออกมาค่ะ ใช้เข็มสอดช่วยเก็บซ่อน คอที่เป็นคอด้านใน เราเก็บด้านถูกแบบนี้นะนั้นเวลาปิด แทง ไปช่องโซ่ถัดไปค่ะ แล้วซ่อนด้านใน มันจะเป็นคอด้านในที่ถักต่อออกมาจากตัวคอกระเช้าเดิม เพื่อให้คอมันตื้นขึ้น ถ้าเราดูแนวด้านนี้เราจะเห็น ว่าเราถักสูงขึ้นมาเกือบนิ้ว ตรงนี้ซ่อนเสร็จ ไหม ซ่อนไปตามลาย ันนี้เป็นไหมที่เราเริ่มต้น ไหมเริ่มต้นนะคะเราดูลายนิดนึงอ๋อมันเป็นลายโซ่ ถ้ามันเป็นลายโซ่เก็บเศษค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุด ย้อนกลับไปดูเศษไหมที่เราถักเก็บซ่อนเศษให้หมด ตรงนี้ที่เราเริ่มต้นมันเป็นโซ่ เก็บซ่อนไปตามลาย แทงไปข้างหน้าแล้วแทงย้อน ตรงนี้จะเป็นคอเสื้อที่เราถักเพิ่มขึ้นมา ถ้าเราดูด้านในเราจะเห็นชัดนะคะคอเสื้อเดิมที่เป็นคอกระเช้ามันจะอยู่ตรงข้างล่าง ฐานตรงนี้เราถักสูงขึ้นมาเพื่อให้คอเสื้อมันเตื้อนขึ้น เราก็จะได้เป็นเสื้อคอกระเช้า ที่มีปกเป็นระบายแบบนี้นะคะ เวลาเรารีด ให้เรา รีดยืดลาย รีดวางแบบนี้นะคะ รีดด้านใน รีดแล้วก็ให้ยาให้ลายมันอยู่ตัว เดี๋ยวพี่ รีดให้ดูแล้วก็จะโชว์ขึ้นหุ่น แล้วเรามาดูตัวที่ เป็นคอเสื้อระบายสำเร็จรูปแล้ว หลังจากที่เราถักเรียบร้อยแล้วนะคะ เวลาเรารีด รีดรอบแรกเนี่ย ให้เรารีดเสื้อก่อน รีดเสื้อคอกระเช้าให้อยู่ตัว โดยที่รีดตามกีบของมันแล้วทาบลงมาแบบนี้ก่อน รีดแขนเสื้อที่เขาถักไว้ เพราะตอนที่เราซื้อมาเนี่ย เสื้อตัวนี้มันก็ไม่ได้รีด พอรีดเสื้ออยู่ตัวเสร็จแล้วนะคะพลิกคอขึ้นแบบนี้ค่ะพลิกคอขึ้นแบบนี้ รีดคอด้านในรีดยืดลาย รีดยืดลายออกมาให้หมดก่อน แล้ววางทาบลง รีดกดตรงนี้ อย่าไปกดตรงคอนะคะ คอมันจะยืด รีดกดตรงนี้ค่ะ เพื่อ ิ้นงานออกมาแล้วงานมันจะไม่ลังคอพี่เก็บสองช่วงนะคะ ถ้าใครไม่ชอบคอสูงก็เก็บประมาณต่ำๆตรงนี้ก็ได้ค่ะ เราก็จะได้เป็นระบายของคอกระเช้าหวานๆฟุ้งฟิ้งแบบนี้ รายละเอียดอยู่ข้างในนะคะ ค่อยๆทำค่ะคลิปเป็นคลิปตัดต่อ ตรงไหนไวไปก็กดหยุดดูไม่ทันก็กดย้อน พบกันคลิปต่อไปที่ YouTube ช่องพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะ ขอบคุณค่ะ